างออกคืออะไร ทางออกมีหลายทางมากมายเลย อย่างเช่น เขาบอกว่านำไปใช้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายทางด้านลิขสิทธิ์แน่นอน ถ้าจะว่ากันเนาะ แต่เจ้าของจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่ง ซึ่งเกิดข้อสองขึ้นมา ก็คือ นำไปใช้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตเหมือนกัน แต่ว่ามันจะเข้าข่ายในในลักษณะของ fair use คือการใช้งานโดยชอบธรรม อย่างเช่น กรณีใช้เพื่อการศึกษา นะคะแต่คำว่า fair use เนี่ย ในแต่ละประเทศมันก็ตีความแตกต่างกันไป ของเราก็จะตีความว่าไม่เป็นไร เราเพื่อการศึกษาเราใช้งานได้ ใช่ไหม แต่ของอาจารย์จะเป็นในในลักษณะนี้นะคะ ถ้าเกิดใช้ส่วนตัวไม่เป็นไร แต่เกิดใช้ออกเพื่อเผยแพร่ สมมติอาจารย์ทำสื่อวิดีโอขึ้นมาหนึ่งชิ้น อาจารย์ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ซอฟต์แวร์เถื่อนเลยนะ ก็คือแบบซื้อแผ่นมาลงเอง ใช้ตัดต่อเรียบร้อยเรนเดอร์ออกมา มันจะมีวิธีการตรวจสอบอะค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเรนเดอร์ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแล้วอะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบไงว่าคลิปเนี้ยใช้ซอฟต์แวร์ ถูกลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ ส่วนอีกอันนึงคือเจ้าของประกาศให้งานของตนเป็นสาธารณสมบัติ ใครๆก็ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้ก็สบายหยิบมาใช้ได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่างานชิ้นนี้เจ้าของให้หรือไม่ให้มันจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะ ซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็คือ Creative Commons นั่นแหละนะคะแล้วก็ อันสุดท้ายเนี่ยแหละ ก็คือ Creative Commons เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าของประกาศเงื่อนไข การใช้งานเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นสัญญาอย่างเช่น สัญญาอนุญาต Creative Commons เนี่ยค่ะก็จะเป็นการสร้างความคุ้มครองทางกฎหมาย โดยเขียนสัญญาที่มีผลบังคับใช้ได้เลยนะคะ มีผลบังคับใช้ได้จริงในทางกฎหมายเขาก็จะมีวงเล็บนิดนึงเน้ะที่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนรู้กันมานะคะ แล้วก็ไอสัญญาเนี้ยนะคะ มีผลทางกฎหมายก็คือเมื่อมีคนมาฟ้องเนี่ยค่ะ ในต่างประเทศก็จะมีคนชนะคดีเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ